สำคัญของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ Convention of the Rights of Persons with Disabilities CRPD เน้นไปที่การขจัดอุปสรรคจากภายนอก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของความยากลำบากในการดำเนินชีวิตของคนพิการ ตลอดจนการแก้ไขความเสียเปรียบทางสังคมของคนพิการ ซึ่งก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ และขัดขวางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการเป็นอย่างยิ่ง อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ถือเป็นอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที่ให้หลักประกันในสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อคนพิการ อย่างเสมอภาคทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป และเป็นส่วนที่สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติฉบับแรก ในศตวรรษที่ 21 ความยากลำบากในการดำเนินชีวิตของคนพิการในรูปแบบต่างๆ มิได้เกิดจากความบกพร่องของสภาพร่างกาย จิตใจ พฤติกรรม หรือสติปัญญา ซึ่งเป็นเพียงเหตุให้เกิดข้อจำกัดในด้านการดำเนินชีวิตระดับหนึ่งเท่านั้น หากแต่เกิดจากอุปสรรคภายนอก ซึ่งเป็นโทษกรรมที่สังคมเป็นผู้สร้างขึ้นทั้งสิ้น ด้านแรงผลักดันของเครือข่ายคนพิการของประเทศไทย จึงได้ร่วมเป็นแกนนำในการยกร่างเจรจา ลงนามรับรอง รวมทางให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการดังกล่าว นับเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายด้านคนพิการในประเทศไทย โดยได้บัญญัติสาระสำคัญอื่น ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิคนพิการไว้ในกฎหมายต่างๆ เช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2550 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พุทธศักราช2550 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกกว่า 20 ฉบับ อันเป็นการสร้างหลักประกันสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ที่เป็นสากลสำหรับคนพิการ ไว้ในกฎหมายไทยที่สอดคล้องกับอนุสัญญาด้วย สาระสำคัญของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ เน้นไปที่การขจัดอุปสรรคจากภายนอก ซึ่งเป็นเหตุสำคัญของความยากลำบากในการดำเนินชีวิตของคนพิการ ตลอดจนการแก้ไขความเสียเปรียบทางสังคมของคนพิการ ซึ่งก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ และขัดขวางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการเป็นอย่างยิ่ง ประกอบด้วยหลักการ 2 ประการได้แก่ 1. การพัฒนาสังคม Social Development เป็นการกำหนดมาตรการที่มุ่งพัฒนาในด้านการบริการในด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่น 2. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคนพิการ ซึ่งรวมถึงการขจัดการเลือกปฏิบัติ และการสร้างหลักประกันความเสมอภาคในทุกมิติ non-discrimination and equality นอกจากนี้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ยังมีคุณลักษณะเฉพาะที่ทำให้อนุสัญญาฉบับนี้ มีความโดดเด่น และชี้ให้เห็นจุด ที่อนุสัญญาฉบับอื่นขาดไป อันได้แก่ หลักการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ accessibility 1. การปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ อาคารสถานที่ รวมถึงการคมนาคมขนส่ง สารสนเทศและการสื่อสาร การบริการต่างๆ ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป โดยการออกแบบที่เป็นสากลและเป็นธรรมต่อคนทุกกลุ่ม เช่น การออกแบบและการก่อสร้างสุขขา ให้คนทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการที่ใช้เก้าอี้เข็นสามารถใช้ได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป การออกแบบบริการข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ให้อยู่ในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เป็นต้น 2. การจัดให้มีเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก Assistive Technology สำหรับคนพิการแต่ละประเภท เช่น เครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูหนวก โปรแกรมอ่านจอภาพคอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอด หรือ ป้ายบอกทางที่ใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจเป็นต้น 3. การให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมหรือสมเหตุสมผล Reasonable accommodation หรือลดความเสียเปรียบทางสังคมของคนพิการแต่ละประเภท เช่น การจัดบริการล่าภาษามือให้แก่คนหูหนวก การให้มีผู้ช่วยคนพิการสำหรับคนพิการที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ อันไม่อาจตอบสนองได้โดยวิธีการทั่วไป รวมถึงความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเป็นต้น